วัสดีครับสมาชิกที่รักทั้งหลายครับ วันนี้เราก็จะไปที่ เขานางพันธุรัตท่ายางนะครับราชอำนะครับยุนิเขตจะอำแล้วครับ เราก็ไปที่ ทางไปหาเจ้าก่อนนะครับ ทางไปหาเจ้าสำราญไปทางราชพัฒแล้วก็เรียบชายฝั่งทะเล ผ่านหาดปีกเตียนหาดเสาเอียงแต่เราไม่แวะเข้าไปนะครับ เพราะว่าเราเข้าไปหลายครั้งแล้วนะครับ เราเข้าไปที่นั่นหลายครั้ง ก็ครั้งนี้เราก็ไม่ผ่าน ไม่ไม่เข้าไปนะครับ เพื่อตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์พร้อมหรือยังนะครับ ก็เราก็ขี่ช้าๆนะครับ ที่เร่งแซงเราก็จะเกินบิดเกินไปนิดนึงนะครับ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่งจะมาติดตั้งใหม่เป็น เป็นที่พักมือเวลาเราบิดเครื่องนานๆนะครับไม่เมื่อยมือนะครับรู้สึกเสียงผมจะทุ้มไปนะ เราก็พยายามจะทำให้เสียงแหลม ทุ้มเกินก็ฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี่นะครับ ทางไปหาดเจ้าก็เลี้ยวขวาครับนี่ครับจวนผู้ว่า แล้วข้ามแม่น้ำเพชรไป ก็จะคู่ขนานไว้กับรางรถไฟนะครับในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับ เรียนเทศบาลไทยสุรินนี่นะครับ แม่น้ำเพชรที่นี่ก็มีของขายนะครับ มีทุเรียนมาขายด้วยนะครับ ทุเรียนละอุ่น แนทางรถไฟขนานไปกับทางรถไฟนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลัง มาทำรู้สึกจะมาทำอะไรเกี่ยวกับรางรถไฟนี่แหละครับบูรณะซ่อมแซม ก็รู้สึกจะเป็นบริษัทรับจ้างขนขนของนะครับนี่แล้วก็มาถึงหน้าวัดใหญ่สุวรรณารามวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตอนกลางตอนปลาย แต่ที่แน่ๆสมเด็จพระสังฆราชแตงโม ดขึ้นเป็นเด็กวัด แล้วอัปเกรดขึ้นเป็นสมณเนรแล้วก็บวชพออายุยี่สิบก็ได้บวชอยู่ที่นี่นะครับวัดใหญ่สวนนารามแล้วก็ไป ศึกษาพระธรรมมาเรื่อย ๆ จนได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยพระเจ้าเสือนะครับ สมัยพระเจ้าเสือนะครับ จ้าเสือก็จะเกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี พอสมควรนะครับพระเจ้าเสือนี่ก่อนสมเด็จพระนเรศวรนะครับ ก็เคยเสด็จมาที่เพชรบุรีเหมือนกัน ไปที่ท่านเสด็จประพาสทางเรือผ่านแม่น้ำจากกรุงศรีอยุธยาครับแม่น้ำเจ้าพระยามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงทะเล ทะเลแล้วก็เลาะชายฝั่งมาเรื่อยๆตั้งแต่ มุทรสาครสมุทรสงคราม แล้วก็มาบางตะบูนมาเพชรมาพระเจ้าสำราญ แค่ผ่านมาที่เฉยนะครับ ก็พักที่ วัดตนดหลวง ที่พักที่สามร้อยยอดนะครับ ไม่ถึงบางสะพานสามร้อยยอด พักอยู่สี่คืน แล้วก็พักชะอำสิบวัดตนดตนดหลวงสิบสองคืนนะครับสองวันสิบสองคืน ส่วนหนึ่งนะครับเทียบชายทะเลไปเรื่อยๆนะครับ เป็นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรท่านก็เสด็จประพาสโดยเรือมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ขึ้นขึ้นพักที่ วัดตนดหลวงชามนะครับเป็นที่ส่วนพระเจ้าเสือก็เสด็จมาทรงเบ็ดที่บางตะบูนนะครับ ซึ่งก็ไปมาแล้วนะวัดคุ้งตำหนักซึ่งดูคลิปเก่าๆได้ วัดคุ้งตำหนักนะครับที่พระเจ้าเสือ เสด็จมาทรงเบ็ดคงจะมาหลายครั้งแล้วนะครับ ก่อนที่พันธานรสิงห์จะถูกประหารนี่อะไรนะครับ ก็คงยอม มาด้วยหลายครั้ง แต่ในประวัติผมก็ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะครับ ว่ากี่ครั้งเท่าไหร่หรืออะไรกับแต่ท่านมาทรงเด็จที่บางตะบูน วัดโค้งตำหนักบ่อย เพราะว่าเป็นที่อาชุกชุมครับเหมาะแก่การทรงเบ็ดองค์ท่านก็ชอบการทรงเบ็ด แต่ก็ไม่ได้เกร้ายโหดร้ายเท่าไหร่นะครับ ท่านได้มาท่านก็ปล่อยหมดครับนี่ครับตรงนี้เป็นมาเฟียหมูกระทะครับขามาเฟียหมูกระทะตรงนั้นก็เป็นเซเว่นมีเลเว่น ชอบมาดามกิ๊กกี้อ้าวพิกซี่ตรงนี้นี่ดูแล้ว ตลาดนัดทุ่งลมใหญ่ๆนี่ครับนะครับ ตลาดนัดทุ่งลมนี่ถึงแล้วตลาดนัดทุ่งลม ทุ่งลม ตลาดนัดตามด้วยหมู่บ้าน ทพพาณิชย์มีทุเรียนขายด้วยหมอนทองร้อยสี่สิบบาทนะครับ หมูกระทะแสงตะวันเลี้ยวไปร้านเลี้ยวไปสัมมโรงลุงอเนกโกรวย รักใส่กระดานซึ่ง อีกนิดนึงก็จะถึงอบตโพไร่หวานแล้วก็ราชพัฒโพไร่หวานตามด้วยราชพัฒ นี่นะครับ วัดเรียน วัดเรียนนะครับ ครับเขตต้นตาลที่สวยก็ตรงนี้ก็มีนะครับ นี่นะครับบ่อหวายก็มี ต้นตาล นี่นะครับ ตำบลดอนยางแล้วนะครับ ลาดนัดตอนยาง ต่อไปก็เป็นหมู่บ้านหมู่ต่างๆ ก็ดูป้ายเอาเองนะครับ หนองบออยู่หมู่12ตัวนี้เป็นบ้านดอนวัดดอนยางครับจมู่อะไรบ้างก็อ่านป้าย เพราะว่าอยู่ติดๆกันนะครับ หมู่ต่างๆตามหมายเลข มีวัดถิ่นปุลาเลี้ยวไปทางนี้นะครับ ก็เป็นโรงเรียน ดอนยางอบตดอนยางอะไรประนี้แล้วครับมีต้นตาลเยอะ แยะซ้ายขวา มีต้นตาลหมดนะครับดอนยาง จีนหนองนางจีนนะครับ บ้านหนองบอ่อตรงไป ตรงนี้เป็นบ้านบางคุดเพชร หนองไม้เหลืองก็ไปทางขวานะครับในบ้านหนองแกงครับ นี่นะครับ ทางเข้าวัดหนองไม้เหลืองนะครับตรงนี้ บ้านหนองแจงหมู่ห้าหมู่ห้าตำบลดอนยางครับบ้านหนองแจง ถึงแล้วครับกำนันอยู่ตรงนี้ บ้านกำนัน ก็ไปทาง นี่ก็คงเป็นตลาด แต่ว่าไม่รู้เปิดวันไหนเขาก็คงจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนพลังตลาดต่างๆ เพราะว่าผู้ค้าก็คนเดินลูกค้าก็คนเดินขืนเปิด พร้อมกันหลายแห่งก็ไม่มีคนเดินหรือขายของไม่ได้ หรือไม่มีแม่ค้า ชรบุรีเนี่ยยังสามารถเลี้ยงวัวได้ อยู่บ้าน เลี้ยงวัว ไปเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็อยู่ใกล้ๆใส่รองเท้าแตะได้นุ่งผ้าขม้าได้ ตีไก่ได้ อาบน้ำไก่ได้ อาบน้ำวัวได้ จูงวัวได้ซึ่ง ด็กที่อื่นทำได้ยากแล้วนะครับเป็นเด็ก เด็กที่อื่นจะทำได้เป็นส่วนน้อย แต่เพชรบุรีจะทำได้เป็นส่วนใหญ่ เด็กส่วนใหญ่ทำได้ เกี่ยวไปแล้วนะครับ ษนะครับ ผมเรียกหาดปีเตียนมาตลอดที่จริงฝึกครับสระอึครับ หาดปึกเตียนไม่ใช่ปีเตียนเออตรงนี้เรากำลังจะถึงหาดเสาเอียงยังไม่ถึงหาดปีเตียนก็จะเป็นหาดเสาเอียงเห็นไหมบ้านตนดน้อยตรงนี้ครับบ้านตนดน้อย นะครับอันนี้สุดเขตหาเจ้าสำราญแล้วนะครับ กลายเป็นเขตหาตึกเตียงตึกตึกที่เขาชุมนุมวันตรงนี้ก็เป็นทางเข้าโรงเรียนบ้านตลอดน้อย หลังโรงเรียนก็จะเป็นตึกหลังร้าง แล้วก็เป็นหาดเสาเอียง นะครับไปทางไปทางซ้ายมือนี่แหละครับหาเสาเอียนนะครับเสาเอียนเราไม่เข้าไปดูแล้วนะครับ ไปบ่อย เราก็จะตรงไปครับ ค่อยมีชื่อหาดแล้วนะครับ แต่ก็เป็นชายหาดล้างๆไม่มีชื่อ นี่นะครับจจุดเตียงตัวป้าเฉลียว นเรศวรท่านก็เสด็จประพาส โดยทางเรือมาเรื่อยๆนะครับ เรือของท่านเป็นเรือเออผมก็เห็นแล้วคล้ายๆเรือ ก็เรือพระที่นั่งเียรือพระที่นั่งของพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละลำใหญ่ๆล่องแม่น้ำเจ้าพระยาได้ ระเอกาทศรสเสด็จมาด้วยนะครับ เสร็จแล้ว แต่ก็ผิวยังไม่เรียบนะครับยังไม่สมรณ์ ถนนหลวงนะครับวัดถนนหลวงก็โบสถ์เป็นรูป เรือ เรือพระที่นั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ เข้าไปดูได้ ตรงนี้เป็นค่ายศรียานนท์นะครับค่ายตำรวจนะครับ ค่ายศรียานนท์เป็นค่ายตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพักรับรองกรมสุนสวีเดนอยู่ตรงนี้นะครับ บางเกาชะะอ่ำนิริยูเนียนบางเก่าชะอำนะครับนี้ เป็นอย่างนี้อย่างนี้เองไม่มีวิวอะไรมากมายนะน่าจะอยู่ริมทะเลแต่ว่ามาวิวตรงนี้ไม่ได้นะครับ มันไม่มีวิว ตรงนี้เป็นเทศบาลตำบลบางเก่า อ๋อไม่หมายเป็นเทศบาลได้ ตรงนี้ทางไปเพชรเกษมได้นะครับเทศบาลตำบลบางเก่า ะถึงเขานางพันธุรัตน์แล้วนะครับเราออกจากเขานางพันธุรัตน์แล้วเราก็ ไปเส้นถนนเพชรเกษมกับเพชรบุรีนะครับ บริเวณเขานางพันธุรัตน์นี่นะครับสำหรับ พี่น้องชาวเต็นต่างจังหวัด นมาการนอนได้ครับหลังจากโควิดนะครับ วันนี้การไปได้นะครับ ต้องหลังจากโควิด แล้วนะครับเหมาะสำหรับ มากับครอบครัว ไม่ต้องการลำบากมากนักเพราะว่ามีห้องน้ำมีอะไรบริการมีไฟมีห้องน้ำ แล้วก็เป็นส่วนตัวอย่างมาก ไม่ลำบากเนื่องจากมีตลาดอยู่รอบๆรวมทั้งชายอาดชะอำอยากได้อาหารทะเลราคาไม่แพงกุ้งหอยปูปลาก็ไปตรงหาดชะอำตรงนั้นก็มีที่ซื้ออาหารทะเลสดๆ มาปิ้งย่างกันได้หรือต้องการสบายหน่อย ก็มีตลาดชาวบ้านมี อาหารสำเร็จรูปขายเรียบร้อยแล้วข้างในก็มีร้านกาแฟ ของ เจ้าหน้าที่ไว้บริการ กาแฟสดนะครับ ก็หาทานได้ รับลมไปอีกนิดหนึ่งเขาก็อยู่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็ตรงไปข้ามทางรถไฟก่อนนะครับ ข้ามทางรถไฟ ดูซ้ายดูขวาเรียบร้อย นี่นะครับ มาดูสถานที่เฉยๆนะครับ ส่วนการจะมาการเต็นท์นั้นนะครับ ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เอาเอง แล้วท่านก็ดูข่าวเองว่าเขาให้เข้าได้เมื่อไหร่ นี่นะครับ ตรงนี้ก็บ้านหนองตาพดแล้วนะครับ คกเศรษฐีอยู่ด้านหน้า แสงอาทิตย์อ่อนๆคือยามตะวันตกดินนะครับ พระอาทิตย์ก็จะอยู่ตรงหน้าเรา ถ้าใครทำงานอยู่เอใครมีบ้านอยู่ฝั่งโน้นก็จะดีครับ ที่ทำงานอยู่ด้านหลังเนี่ยจะดีครับ เพราะตอนเย็น ก็เจอพระอาทิตย์อยู่ข้างหน้า ตอนเช้าก็เจอพระอาทิตย์อยู่ตรงด้านหน้าเหมือนกัน เห็นไหมครับ แต่ถ้าบ้านอยู่ฝั่งโน้นดีครับ บ้านฝั่งโน้นแล้วทำงานอยู่ฝั่งนี้ เป็นชัยภูมิที่ดี ในการหาที่พักแล้วก็ที่ทำงานนะครับ อุทยานมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีด่านตรวจ โบราณสถานโคกเศรษฐีนะครับ เป็นสมัยทวารวดีนะครับ เป็นศาสนสถานนะครับ ที่ดูทั่วไปเป็นที่ราบเทยฝั่งทะ ถนนไปน่าจะเป็นทะเลเก่าคงบ้านคนอยู่ไม่ได้แล้วตรงนั้นตอนนี้พื้นดินมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็เลยกลายเมื่อก่อนตรงนี้น่าจะติดทะเลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ก็เป็นหลักความจริงเท่าที่ทราบมาถูกต้องแล้วนี่โบราณสถานตรงนี้คือเมืองอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับ เลยกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่ามันเป็นทะเลแล้วเมื่อก่อนน้ำก็คงจะถึงตรงนี้แล้วครับ ะไปออกถนนเพชรเกษม คือตำนานนิทานนี่ก็จะเชื่อมต่อกันเป็น เป็นเนื้อเดียวกันนะครับโอ้ฮะตำนานตาม่องไล่ ก็มีเจ้าลายเนี่ยถ่ายรูปเจ้าเมือง แถวเพชรบุรีไปจีบลูกสาวตาม่องไล่จีบแก่ครับ พระเจ้ากรุงจีนที่งเอาเรือสำเภามาจอดที่อ่าวน้อย อ่าวน้อยอยู่ อยู่ตรงติดกับอ่าวประจวบประจวบเมืองสังอ่าว อ่าวน้อย อ่าวประจวบแล้วก็อ่าวมะนาว เป็นสาวสามอ่าว ตามมองไล่มีลูกสาวสวย มีคนมาจีบสอง นหรือเจ้าลาย ลูกเจ้าเมืองแถวแถวเพชรบุรี แล้วก็พระเจ้ากุงจีนที่ล่องเรือสำเภามาทอดสมออยู่ที่นั่นพระเจ้ากุงจีน มาตีสนิทกับตามมองลาย ตามมองลายชอบ ส่วนเจ้าลายตีสนิทกับแม่นะครับชื่อนางลำเพยนางลำเพยชอบเจ้าลาย ปาโมงลาชอบพระเจ้ากรุงจีน วันดีคืนดี ทั้งสองหนุ่มนี้ก็ยกขันหมากมาสู่ขอลูกสาว ตามมงลายรับขันหมากของพระเจ้ากรุงจีนไว้ โดยไม่บอกภรรยาภรรยาก็รับขันหมากของเจ้าลายไว้โดยไม่บอกตามมงลายขันหมากก็มาเจ๊เอกัน ตามมงลายกับนาง ลำเพยก็ทะเลาะเบาแวงกันครับ ก็กว้างปลาสิ่งของต่างๆลงทะเลบ้างอยู่ริมทะเลบ้างกลายเป็นภูเขาลูกเล็กลูกน้อยทั่วไปนั่นก็คือขันมากครับขันมากของเจ้าบ่าวทั้งคู่นะครับว่านไป นางลำเพยก็คว้างกระจกไป ขากลายเป็นเขาก็จกนะตรงประจวบสามมงลายก็ฉีกลูกสาวออกเป็นสองชิ้นโอ้โหไม่น่าเชื่อโคตรกว้างไปตามหัวหินนะครับ กลายเป็นเขาตะเกียบครับเขาตะเกียบก็มีสองลูกติดกัน ก็เป็นตะเกียบีกลูกสาวเป็นสองชิ้นไม่รู้จะยกให้ใครดีเออเป็นอย่างนั้นไป จะเป็นตำนานของประจวบกับเพชรบุรีรวมกันนะครับ เป็นตำนานตามม่องไร่มีจุดชมวิวตามม่องไร่มีภูเขาตามม่องไร่ทางนี้ก็ดันมีเขาเจ้าลายด้วย โอ้โห รับกันดีเหลือเกินอะไรๆก็เจ้าลายจ้ะแถวประจวบก็มีเรือนเจ้าลายด้วยนะ คือเหมือนกับเป็นที่พักของเจ้าลาย อ่ะ อยู่ อยู่ใกล้ๆ สารกลางจังหวัดประจวบซึ่งก็ไม่ห่างจากอ่าวนางเท่าไหร่อ่าวนางคือบ้านตามม่องไล่นะครับอ่าวนางแล้วก็มีภูเขาตามม่องไล่เห็นไหมภูเขาตามม่องไล่เนี่ยเขา ก็ให้ไปกางเต็นท์นอนได้นะครับ แต่ต้องช่วงหลังโควิดนะครับไปกางเต็นท์นอนได้แล้วก็สามารถปีนเขาขึ้นไปชมวิวข้างบนได้ซึ่ง เขาก็ไม่สูงมากนัก เหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ ไม่ใช่ผู้มีอายุมาก เดินเหินไม่ไหวเลยไม่ต้องนะครับ นั่งเฉยๆได้ครับ คนที่สุขภาพดีเท่านั้นถึงจะปีนไปบนภูเขาได้นะครับ นี่ครับ เราก็มาโผล่ตรงถนนเพชรเกษม ตรงนี้เป็นตลาดนายาง ตลาดสดตำบลนายางนะครับ นี่นะครับที้ตรงนี้จะเป็นสถานที่ใดนอกไม่รู้ใช่ขนส่งอำเภออะไรหรือเปล่านะดูเลยที ก็เป็นตลาดสดตำบลนายางนะครับ ตรงนี้เป็นถนนเพชรเกษมไปจะอำแล้วนะครับ ทางซ้ายไปอำทางขวาก็กลับเพชรบุรีหรือกลับกรุงเทพนะไปทางขวา เดี๋ยวเราก็จะไปทางขวา แต่มันไปไม่ได้ต้องยูเทิร์นจูยูเทิร์นก็คงจะอยู่ไกลหน่อยนะครับเราก็ตามรถ ช่วงโควิดนี่ก็รถไม่เยอะครับรถไม่เยอะอยู่เถินก็ง่ายตามมาปูตรงวัดนี้พอดีนะก็ง่ายก็ภูเขา นางพันธุรัตก็ตั้งเด่นเป็นสมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ จุดสังเกตว่ามันจำโผล่ตรงไหนก็เดาได้ไม่ยากครับ ็เห็นภูเขาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมใกล้ๆกับปั๊มลุงเท่นปั๊มลุงเท่นก็อยู่ตรงนี้นะครับ Yeah. Um, Gracias. ーミーの補助は 4กิโลเมตรจะถึงเพชรบุรี 嗯。 วัสดุก่อสร้างนะครับบี้ ครับเป็น หน้าโรงเรียนภูมานุสรแล้วก็ตลาดเพชรไปบูรพาซ่าซึ่งมีของขายอาหาร อาหารขายก็เยอะนะครับนี่นะครับ โดนพา